สวัสดีค่ะ เกนะคะ วันนี้เกจะมาสอนทำเคสมือถือค่ะเกเหรอเกนี่เกเพิ่งทำได้แค่นี้นะคะพูดดังๆเลยเกจะเป็นสีเขียวก่อนนะทุกคนถ่ายวิดีโอไปให้พ่อดูอีกนะ ่ะเอาเป็นสีชมพูมิ้นทุกคนจะใช้อะไรนี่ก็ได้นะ เราจะใช้เป็นแหนบ ันทำยากเหมือนกันนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราทากาวอีกกันทุกคนจะใช้กาวอะไรก็ได้นะ อันนี้กาวที่ซื้อมากับกากเพชรก็จะทำแบบนี้เลย อันที่สองนี่นี่นะทุกคนใส่ลงไป ต่อไปแก้ก็จะเอาสีแดงก็จะสลับสกิลกันไปแบบนี้ติดมือเื้อ หาสีแดงต่อสีแดงค่ะ จะเอาป็นสีแดงอีกสักสอันสีแดงจะเป็นสีอันนะคะทุกคน dahil. Sige lang ko sa pensisi auto pa. Ini, kita dari si Chani. เขียนที่จะใส่สามอันนะคะ ตกไปนะหูสีเขียวอีกอันก็ใส่ลงไป ต่อไปก็จะใส่เป็นชมพู อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูก็จะเป็นสีอันนะคะ อันนี้จะเป็นสีชมพูนะทุกคนนี่ย ชมพูเสร็จก็ เอาเป็นสีฟ้าคือชอบสีฟ้า สีแดงแต่ก็คือทุกคนจะสีอะไรก็ได้นะคะ ร้อยส่วนข้างในทุกคนก็จะตกแต่งยังไงนะคะเจาจะเอาเป็นกาวสีทองอีกนะ เอาเป็น สีเขียวตัวป่วนมาแล้ว ก็จะเอาเป็นสีเขียวนะคะจะทำแบบนี้แล้วปล่ไปอันนี้แต่๋ยวแค่ดูอันนี้ดีก็คงจะทำอีกชั้นก็ได้นะคะ เต็มนี้เลยไหนขอดูหนยมีอันน่าสนใจโซลาร์ไฟหรือไฟต่ไฟก็จะใช้เป็นฟิลเตอร์ตกแต่งโอเคเตอร์สีเขียวเนี่ยมันมันใส่กับสีเขียวมันมองไม่ค่อยเห็นเลยอะ ที่สองลงไปนะคะ สวยอ่ะ อันนี้คือ ดาวสีเหลืองนะคะจิตเตอร์เอ้าตกถึงทุกคน มันจะเล็กๆ ็นสีฟ้าๆนะคะทุกคน ใส่ลงไปนี่นี่ ทุกคนสวยไหมทำนานด้วยนะ ดไลค์กดติดตามให้เกดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบายก็จะใส่สีนี้อีกโอ้กจะเต็มหายก็จะได้เป็นแบบนี้ จะทำสี่อันสามอันสลับกันไปแบบนี้ นะคะ สีนี้ก็จะเป็นสีอันค่ะ เห็นไหมเลยว่า ก็ใส่ลงไป มนก็เอาสีแดงอีกนะ เอาสีฟ้าก่อนดีกว่า จะติดมาด้วยทุกคนส่วนสีฟ้าก็จะสามสามอันนะคะ